Thank you. ็นแสงสว่างให้กับฉันลอยยิ้มของเธอทำให้ชีวิตฉันสดใสและเธอก็ไม่เหมือนใครเธอสวยที่สุดเกินกว่าหญิงใด เธอเปรียบเสมือนโลกทั้งใบ ถ้าไม่มีเธอคงไม่มีฉันถ้าขาดเธอก็เหมือนขาดใจ เธอคอยสอนฉันเกี่ยวกับการใช้ชีวิต เธอคอยชี้แนะ ฉันว่าต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเธอบอกฉันว่าอย่าท้อจง ลังใจเธอบอกอย่าไปส่งคำที่ถูกใคร เธอจะคอยอยู่เคียงข้างฉันตลอดไป ใช่ถ้าไม่มีเธอคอยให้กำลังใจชีวิตฉันคงหมดหวังจบลงด้วยการตายต้องขอบคุณเธอที่คอยอยู่ข้างฉันและให้กำลังใจ outside.